สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นนะคะดิฉันสายฝนเอกวรางกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ รายวิชานี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพและทุกการศึกษา ปลายทางมุ่งหวังให้ผู้เรียนที่เป็นวัยรุ่น สามารถรู้จักเรียนรู้ เข้าใจโลกภายในของตัวเอง และสามารถเผชิญกับช่วงชีวิตของวัยนี้ได้อย่างปลอดภัย และมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันเราก็เตรียมเนื้อหาสำหรับรายวิชานี้เพื่อให้วัยเด็กที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่น เกิดการเตรียมความพร้อมของตัวเองที่จะทำให้เขาเข้าใจว่า เมื่อเขาเข้าสู่ภาวะของความเป็นวัยรุ่น เขาจะใช้ชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยและมีความสุข เช่นเดียวกันนะคะ ในขณะเดียวกันเราก็เตรียมพร้อมสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เกิดความรู้จักเข้าใจพัฒนาการของวัยรุ่นอย่างอย่างดีที่สุดนะคะการรู้จักทำความเข้าใจโลกภายในของวัยรุ่นอย่างรอบด้านจะช่วยให้พวกเขาได้เชื่อมโยงกับวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านของความเป็นวัยรุ่นสู่เป็นความเป็นผู้ใหญ่ เกิดความสุขและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ